นี้แบบนั้นมึงยอมบอสั่งไม่ต้องบอกไม่ยากมันมึงจะคนเนวงขบจรคนนอกสุด ยถึงกูจะดรับแต่กูก็คมกว่าพวกที่มโนว่าโอแรปกูเหมือนมันล่าอาณานิคมต่อให้กูมัมเบิลแต่ก็ชัดกว่าฟิตที่เนื้อหายังพิกลเชี่ยมึงก็บอกเหมือนไซเคเดีแต่กูพิสูจน์ไปแล้วตั้งแต่แบล็กเมจิกกับดิสฟก็บอกว่าแดดเบสิกกูศรัทธาตัวเองมากกว่าพระเจ้าเพราะว่ากูแม็กเอทิสแรปเปอร์แต่ว่าโนเคมีทรัพซาบะก็ในโซเพนที่กูไม่จับขิงเวลา ระยะทำงานเพราะว่าจะเอาจริงกูโฟมาเป็นปี ไม่ใช่หนึ่งสองตแต่สองไปสิบสามแต่แค่สองไปสิบเจ็ดกูเพิ่งจะลงสนามแล้วไม่ว่าเนื้อหาหรือว่าน้อมึงก็รู้ตัวกูโชว์ว่าทั้งหมดมันกำลังโดนกูประหาร